โซเชียลมีเดียคือพื้นที่ทางดิจิทัล ที่ใช้เพื่อการโต้ตอบ แบ่งปันข้อมูล หรือมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นบนอินเทอร์เน็ต ซึ่งเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชัน ที่จัดอยู่ในกลุ่มโซเชียลมีเดียที่รู้จักกันดี เช่น Facebook Instagram Line Twitter หรือ YouTube โดยเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันเหล่านี้มีอัตราการเติบโตของจำนวนผู้ใช้งานมากขึ้นเรื่อย ๆ ทุกปี และมีส่วนสำคัญอย่างมาก ที่ทำให้การซื้อขายสินค้า และการทำธุรกรรมต่างๆ ผ่านระบบออนไลน์ ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ในปัจจุบันมีจำนวนผู้ใช้งานช่องทางโซเชียลมีเดียเพื่อการติดต่อสื่อสารกันเป็นจำนวนมากทำให้ช่องทางดังกล่าว ถูกนำไปประกอบธุรกิจ ทั้งกลุ่มผู้ขายสินค้าชื่อดัง และกลุ่มผู้ขายรายย่อย ต่างก็หันมาใช้โซเชียลมีเดีย เป็นช่องทางในการขาย หรือส่งเสริมการขาย เช่น การสร้างหน้าร้านเพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าหรือขายสินค้าโดยตรง หรือการนำไปประกาศขายตามกลุ่มเฉพาะบนโซเชียลมีเดียที่มีการขายสินค้าต่างๆ สำหรับโซเชียลมีเดียที่ได้รับความนิยมมากในปัจจุบันมีหลายแพลตฟอร์ม ซึ่งเทคนิค การขายในแต่ละแพลตฟอร์ม ก็มีความแตกต่างกันออกไป 1. Facebook Facebook เป็นแพลตฟอร์มสังคมออนไลน์ที่คนไทยส่วนใหญ่นิยมใช้งาน เป็นเครือข่ายโซเชียลมีเดียที่รวมกลุ่มคนจากหลากหลายพื้นที่ ที่มีความชอบแตกต่างกันเข้าไว้ในที่เดียวกัน ประเภทสินค้าสำหรับกลุ่มลูกค้าบน Facebook เป็นทางสินค้าและบริการที่กระตุ้นให้เกิดความต้องการของผู้ซื้อสำหรับการขายสินค้าผ่านช่องทาง Facebook ร้านค้าสามารถสร้างร้านค้าออนไลน์ได้ โดยการสร้าง Facebook Fanpage ซึ่งเป็นการช่วยให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อได้อย่างรวดเร็ว 2. Twister Twister คือแพลตฟอร์มที่เป็นแหล่งรวมของบรรดาวัยรุ่นยุคใหม่ ที่มีความชอบความสนใจในทางเดียวกัน ซึ่งสำหรับประเทศไทย Twister จะได้รับความนิยมในหมู่วัยรุ่น และยังรวมถึงกลุ่มคนทั่วไป ดารานักแสดง รวมถึงเจ้าของแบรนด์ต่าง ๆ จะใช้ช่องทางนี้ในการประชาสัมพันธ์ และดูแลลูกค้า โดยการโพสต์หรือนำเสนอข้อมูลต่างๆ จะทำได้โดยการโพสต์เป็นข้อความไม่เกิน 280 ตัวอักษร และสามารถเพิ่มรูปภาพได้เช่นเดียวกับ Facebook ประเภทสินค้าสำหรับกลุ่มลูกค้าบนทวิสเตอร์สินค้าที่มักจะขายผ่านช่องทางนี้ ก็คงหนีไม่พ้นสินค้าที่เป็นที่นิยมในหมู่วัยรุ่น ไม่ว่าจะเป็นสินค้าแฟชั่น เครื่องสำอาง สินค้าพรีออเดอร์หรือสินค้าเกี่ยวข้องกับศิลปินเกาหลีและสิ่งสำคัญที่ลืมไม่ได้สำหรับการขายสินค้าผ่านช่องทางทวิสเตอร์คือการใส่แฮชแท็กเพื่อจัดกลุ่มสินค้าและเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น 3. Instagram Instagram คือแพลตฟอร์มที่เน้นการแชร์ข้อมูลต่างๆ เป็นรูปภาพ เพราะฉะนั้นสินค้าที่จะขายผ่านแพลตฟอร์มนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องของรูปภาพสินค้า รูปสินค้ายิ่งสวย ยิ่งดึงดูดความสนใจของลูกค้าได้มากยิ่งขึ้นสำหรับสินค้าที่ขายผ่านช่องทางนี้คงหนีไม่พ้นสินค้าที่จะโชว์ฟังก์ชันการใช้งานง่าย ๆ และมีรูปที่สวย ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า เคสโทรศัพท์มือถือ หรือรองเท้า การใช้แฮชแท็ก เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่จะช่วยลูกค้าค้นหาร้านค้าให้เจอได้ง่ายขึ้น เพราะเมื่อกดเข้าไปในแฮชแท็กลูกค้าก็จะเห็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแท็กทั้งหมด ซึ่งหากใช้แฮชแท็กที่เป็นเอกลักษณ์จำได้ง่าย ลูกค้าก็จะจดจำร้านค้าได้ง่ายเช่นกัน 4. Line Line เป็นแพลตฟอร์มที่สร้างความใกล้ชิดระหว่างร้านค้าและลูกค้า โดยที่ร้านค้าและลูกค้าสามารถส่งข้อความถึงกันได้ รวมถึงเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการรักษาลูกค้าเก่า ด้วยการแจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์ พร้อมโปรโมชั่นดี ๆ ที่จะช่วยสร้างความประทับใจให้ลูกค้าให้เพิ่มมากขึ้นสำหรับสินค้าที่ขายผ่านไลน์สามารถเป็นสินค้าได้หลากหลายประเภท ทั้งสินค้าทั่วไป อย่างสินค้าแฟชั่น หรือสินค้าที่ต้องการข้อมูลเยอะๆอย่างสินค้าเฉพาะทาง เช่นกล้องถ่ายรูป รองเท้า หรือสินค้า DIY แต่อย่างไรก็ตาม แต่ละสื่อสังคมออนไลน์นั้นล้วนมีข้อจำกัด และมีความน่าเชื่อถือ ต่ำกว่าการมีเว็บไซต์ที่จดทะเบียนอย่างถูกต้อง ซึ่งสามารถตรวจสอบการมีตัวตนของร้านได้ ดังนั้นควรจะมีทั้งเว็บไซต์ร้านค้า และสื่อสังคมออนไลน์ของร้านค้าด้วย เพื่อเป็นช่องทางในการตลาดควบคู่กับเว็บไซต์หลัก เพราะการที่มีผู้ชมเข้ามาดูหรือมากดไลค์นั้น ก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะเข้ามาซื้อสินค้าเสมอไป ผู้ขายเองก็ควรจะทำความเข้าใจการทำงานของแต่ละแพลตฟอร์มด้วย เพื่อให้สามารถนำไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตรงกับกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริง นอกจากนี้อาจจะมีการนำเทคนิคการขายต่างๆ เช่น การลดราคา การจัดโปรโมชั่นในช่วงเทศกาลต่าง ๆ เพื่อดึงดูดให้ลูกค้าอยากจะซื้อสินค้าด้วย ที่สำคัญควรใส่ใจกับคุณภาพของสินค้าที่ขาย และการบริการที่ตรงไปตรงมา เพียงเท่านี้ก็สามารถเรียกลูกค้าให้กลับมาซื้อสินค้าได้อีกแน่นอน